Soi cơn đó cơn bia เธอนะ สำหรับคนที่ถูกผิดสัญญาทุกคนด้วยแล้วกันนะฮะ สิฮักนานบ่ไปใส่ จนมือตาย สิคู่กันไปบ่แม่นตีเจ้าก็ดีแสนดีกับอายคำแพงแต่จังใดมือนี้เจ้ามาเปลี่ยนแปลงใจเจ้าที่ปันให้อาย อยู่ใสไอหาบ่เจอ สิหาสัญญาก็นไว้บ่แมนตีเจ้ก็ดีแสนดีกับอายคำแพงและจังได้มือนี้จะมาเปลี่ยนแปลงใจเจ้าที่มัดให้อายอยู่ใสไอหาบ่เจอคนทุกข์พิส ทางนู้นทางนู้นใส่เจ้าว่าสิบอกไปฮักไปจนหอดมือตายเฮาสิเป็นคู่ คลิปแล้วไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีแล้ว มันเลยความสุขมันอยู่ที่ใจ แต่เสื้อเมื่อกี้มันสไลด์หน้าจอผิดแล้วนะต้องแต่งตัวแต่งสวยก็เพื่อมึงอ่าอันนี้ทิปรวม่รันวีมัน่รแต่เป็นคนคนหนึ่งที่รักมึงหมดใจที่ฉัน 古堡。 ให้กับแฟนเพลงของอินดิโก้ที่นำขึ้นมาด้วยแล้วฮะ คงจะมีเป็นล้านเหตุผลที่ทำให้ฉันควร ต้องไปบอกกับเธอว่ารักแค่ไหน เหมือนเธอไม่ได้ยินอยู่กันไปก็เหมือนจู ทิ้งเหมือนกับคนไม่มีนั้นเกี่ยวฉันไว้ที่ใด ใช้แค่คำหนึ่งคำรักไม่ให้ฉันไป ในใจก็รู้แค่คำหลอกลวงแต่ก็ยังไม่ไปไหน จะคำว่ารักคำเดียวก็พังทำอะไรไม่ได้เธอเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งคำรักไม่ให้ฉัน ไปในใจก็รู้แค่คำหลอกลวงแต่ก็ยังไม่ไปไหนจากคำว่ารักคำเดียวก็พังทำอะไรไม่ได้เธอทำให้ฉันยิ่งนี้เท่าไรก็ยิ่งวนเพียงเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งคำรักไม่ให้ฉันไปในใจก็รู้แค่คำหลอกลวงแต่ก็ยังไม่ไปไหนจากคำว่ารักคำเดียวก็พัง อะไรไม่ได้ เธอทำให้ฉันยิ่งนี้เท่าไรก็ยิ่งวนมาที่เดิม ที่ชวนแต่ผมโอเคไม่ต้อง และชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องไปลงขึ้นแล้วก็ลงเอ้าขึ้นแล้วก็ลงเอ้าออกกำลังกายดีเข้าก็ต้องไม่ออกออกแล้วก็เข้า แล้วก็เข้าแล้วก็ออก hey bitch let's slow it down let's a ball hey ขับรถเมาเหล้าเป่าแอลกอฮอล์ดื่มทั้งปีเสทดเต็มทีไทยดี คืนนี้ต้องมีเมาเที่จะดื่มน้ำจันให้กับวันเบาๆให้มันลืมความเหงาอันธาจะออกไปวันไหนดีที่จะมีดนตรีแล้วก็ไฟแสงสีเป็นพยานว่าเราจะดื่มทั้งทีไม่ใช่ดื่มกัทั้งพีชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลงขึ้นแล้วก็ลง Hey. 我想。 ำโดนทำไมไม่หวนกลับคืนว่าเราจะรักกันในวันวันไม่อาจคืนพี่เป็นชาน do. เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว ส่งท้ายกันด้วยงานเพลงนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคนที่หลงผิดคิดไปรักแฟนคนอื่นเด้อโลกใบนี้เหมือนมีคำสาปให้คนชั่วเดี๋ยวจะให้นะครับวันทุกวันพุธแล้วกันนะพวกเจอพวกเรานะเดี๋ยวจะเฉยให้วันหน้าแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขาคำว่า ขอบคุณสำหรับน้ำใจที่ให้กันมา ขอบคุณสำหรับเล่าที่ให้กันมาขอบคุณสำหรับเงินที่ให้กันมาครับ ขอบคุณที่แวะเวียนมาใช้บริการสอนอสามด้วยกันนะครับผมพุธหน้าพักันใหม่คับนวกเราซีสแคบแล้วกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องจากลากันไปก่อนขอบคุณขอบคุณ